ตราบเพื่อชีวิตของคนที่เรารักยัง อยู่ ผมมรียกธุรกิจจบยอดเลยครับนั่นหมายความว่า วันนี้ต่อให้ผมไม่อยู่บนโลกนี้ ลูกชายผมอายุสิบขวบเขาเป็นมนุษย์เงินแสนเรียบร้อยแล้วครับ และที่สำคัญผมคือคนจนรุ่นสุดท้ายของตระกูลแล้วครับ วันนี้ถ้าเรามีโอกาส ธุรกิจสร้างรายได้ได้แบบนี้ เราจะคว้ามันไว้ไหมครับว้า ผมมองเมื่อ6ปีที่แล้ว ผมรู้สึกว่านี่คือโอกาส ทางรอดของชีวิตเลย ขอใช้ไหมครับ เดือนละหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทอาชีพนอไม่พอเขยมเขประหยัดประหยัดหน่อยนะ โอเค ถ้าไม่พอครับ เรามาดูรายได้ช่องทางที่ห้าเรียกว่ารายได้ครับ ค่าลิขสิทธิ์ผู้นำครับ รายได้ข้อนี้ครับ เกิดจากการที่เราครับ ก่อนรายได้ข้อนี้จ่ายให้เราสูงสุดเนี่ยถึง 50%เลยนะจ่ายยังไงครับจ่ายให้เราสามชั้นลึกก็คือจ่ายให้เราในชั้นลูกคือเพื่อนเราที่เราชวนมาทำธุรกิจเรียกว่าชั้นลูกลูกเราทำธุรกิจครับไปแนะนำเพื่อนเขาต่อเรียกว่าชั้นหลาน หลานเราทำธุรกิจไปแนะนำเพื่อนเขาต่อเรียกว่าชั้นเหลนห้าครับ ถูกแบ่งออกเป็นชั้นลูกครับ สูงสุดจ่ายสูงสุด 20%ถูกแบ่งครับจ่ายในชั้นหลานสูงสุดอีก 20% แมนจ่ายครับในชั้นเหลนอีกครับ สูงสุด 10%รวมทั้งหมดจ่ายสูงสุด 50%จ่ายแบบไหน วันนี้เราครับเข้ามาในธุรกิจ เราไปแนะนำเพื่อนเราเข้ามาในธุรกิจ คำถามคือเพื่อนเราเนี่ยเข้ามาใหม่ เขาทำธุรกิจเป็นไหมเขามีข้อมูลไหมนั่นหมายความว่าใครต้องลงไปช่วยเขาครับ เรา บริษัท เราทีม มีหน้าที่ครับ ไปช่วยเขาพัฒนาเขา สอนเขา แนะนำเขาโคชชิ่งเขาให้เขาทำงานแบบถูกต้องถูกวิธี จนเขาประสบความสำเร็จ เกิดมีองค์กรครับซ้ายขวาเกิดขึ้น เขามีรายได้ ข้อที่ 4 เมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่ครับ ที่เป็นบาท ตัวเขาครับ รับเขาถึงจะได้รับ จริงไหม ว่าธุรกิจนี้ครับคือการส่งต่อความสำเร็จให้เพื่อนวินวินพิซิเนตชนะไปด้วยกัน ดีไม่ดีครับดีเพื่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บริษัทจ่ายให้ต่างหากโดยที่ไม่ได้ไปหักจากเพื่อนเลยแม้แต่บาทเดียวบริษัทจ่ายให้ต่างหากด้วยนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราช่วยเพื่อนเราลูกเราหลานเราเหลนเราให้สำเร็จเยอะๆดีไหมครับดีนี่คือหัวใจครับคือวัตถุประสงค์ของแผนการตลาด success ช่วยคนที่ชวนมาให้ประสบความสำเร็จเยอะๆ ช่วยคนที่ชวนมาครับให้ประสบความสำเร็จมากๆหลายๆ คน นั่นหมายความว่าเราก็สามารถ